พอดีพี่เพิ่งได้มาใหม่นะ เออ เก๋ใช่ไหมล่ะครับ นี่แล้วยิ่งตอนนี้นะครับ เทรนการใส่ผ้าฝ้าย หรือว่าผ้าธรรมชาติเนี่ยกำลังมาแรง หลานพี่นะ เพิ่งเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาจากฝรั่งเศสกลับมาเขาก็เลยมาช่วยกิจการโรงงานผ้าฝ้ายของครอบครัวครับ เมื่อก่อนที่โรงงานเนี่ยผลิตแต่ผ้าฝ้ายที่เป็นผืน แต่ว่าตอนนี้นะครับ เริ่มออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วโอ้เก่งมากเลยครับหลานพี่ช่วยกิจการของครอบครัวด้วย เออ ผมแนะนำอะไรดีๆให้พี่กับหลานเอาไหม ได้สิครับ ถ้านาวแนะนำนะ พี่เชื่อว่าต้องเจ๋งแน่นอนครับ เจ๋งแน่นอนครับ เพราะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องงานวิจัย NIS เอนไซม์อัจฉริยะนักวิจัยไบโอเทคและ m เทคสวทช ร่วมกับโรงงานสิงทอธนภัยสารได้พัฒนาเอนไซม์ n นอ s ส เอนไซม์อัจฉริยะที่ใช้แทนสารเคมีในการลอกแป้ง และกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ช่วยลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้าย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการแบบเดิม เหมาะจะนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใด ๆ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันดิ่มมากขึ้น และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ ว้าวว้าวว้าวในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สวทช อยู่ระหว่างการทดสอบ กระบวนการผลิตเอนไซม์เอนอีสในระดับภาคสนาม ร่วมกับบริษัทเอเชียสตาร์เทรดจำกัด เพื่อวางแผนพัฒนาเอนไซม์เอนอีสให้เป็นเอนไซม์ทางการค้าและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะ โอ้โหเจ๋งจริง ๆ ด้วยครับ เหมาะกับโรงงานผ้าฝ้ายของครอบครัวพี่เลย รับรองว่าหลานของพี่จะต้องชอบ N น a s สแน่เลยครับ เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไฟแรงและเขาสนใจรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าใช้เอนไซม์เนี่ยจะมีผลต่อคุณภาพของผ้าหรือเปล่าครับ ไม่มีแน่นอนครับพี่ เพราะเอนไซม์จะทำงานแบบจำเพาะเจาะจง ไม่ทำลายเส้นใยเนื้อผ้าเหมือนกับการใช้สารเคมีครับโอเคครับ ตกลงพี่ขอซื้อครับ ไม่ได้ขายพี่ มาเล่าให้ฟังเฉย ๆ แต่ถ้าพี่อยากได้นะครับ อดใจรอนิดนึงครับกำลังรอผู้ประกอบการวางแผนการผลิตเพื่อจำหน่ายอยู่ โอ้ พี่ก็นึกว่านาวเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเนี่ยกะว่าสั่งซื้อทั้งโรงงานเลยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะเนี่ย ไม่ใช่อ่ะหากคุณผู้ชมสนใจ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่